ยาวไปยาวไปว่ายังไงดีมาเกาขอแบบจำจำแหลมแหลมนะมั้งนะเอ้าเอาอะไรวะนะเอ้าเข้าฟรีเฉยสิบห้าจะเป็นจุกๆนะมันเอ้าอยู่ๆก็ เข้าฟรีเฉยผมงงนะเอ้าเสี่ยงวะเออไม่เป็นไรของฟรีอย่างนี้ก็แจ่มเนื้อหวานหมูเลยครับมา ขอดีๆนะเพื่อนขอดีๆนะ ไหนๆของฟรีแล้วอ่ะ ขอแจมๆละกัน จัดไปอุ้ยเต็มกราฟไปว่าดอกนี้แล้วไปยังไงต่อไหลมายังไงดีมาเก๊า มาเกาถือว่ามาดีอยู่นะ จังหวะนี้โอ้โหแล้ววายมาอย่างนี้สวยงามนะครับวายช่อง2วายช่อง2มันไม่ทำให้เราบิดหวังอยู่แล้วแล้วไปยังไงกันต่อดีไหลมายังไงโอ้โหใหม่แล้วมาอีกดอกหนึ่งแล้วมานะไปวายไปอยู่ช่อง 4 แทนจังหวะนี้แล้วยังไหลต่อลีก็ถามจริงชิดที่มามามามาวายยังไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้ววายช่อง3กับวายช่อง5หรือเปล่าเออวายช่อง3วายช่อง 5 2 อันอย่างนี้ว่ายังไงเต็มกราบอีกดอกนึงผมจังหวะนี้คูณตัวโอ้โหชิดที่อะไรกันครับเนี่ยพาไม่ทันแล้วนะเมื่อนาโอ้โหแล้วดูวายมันเข้าแล้วดูวายมันเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อน แต่เอารัววตัวคูณไป คูณ10นะหมับเข้าไปไปเต็มกราบไปดอกหนึ่งนะเมื่อจังหวะนี้นะโอ้โหเช็ดขี้อะไรกันครับนี่เกินไปเกินไปเฮ้ยนี่มันของฟรีนะเนี่ยเพื่อน อันนี้คือของฟรีนะครับเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะผ่านมา3สปินในฟรีเกม แตกไปก้อนใหญ่ก้อนโตแบบโคตรแล้วนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นพันแล้วปะวะโอ้โหเมกาเลยเหรอซูเปอร์เมกาเป็น1,253 บาทเจ็ดที่นี่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยเกินไป โห ถือว่าวันนี้มาเก๊าน่าจะมาดีจัดจัดเลยนะครับนะ จังหวะนี้ก็ต้องกอบโกยกอบโกย ดูดีดูดีมันเต็มกราฟอีกต่อหนึ่งแล้วเมื่อเราไปงั้นต่อไหลไหมกอบท้องสองอันอย่างนี้ไหลหรือเปล่า เคด้วยช่องสองนะโอ้โหเจเข้าเฉยเลยคือเราเคด้วยคือเราเคด้วยเจแม่งเข้าเฉยเลยเสียดายถือว่าเปิดมาได้แจ่มถือว่าเปิดมาได้แหลมเลยนะแม่ตะคูณตะคูณ14 แล้วว่าเช็ดเคดูดีคูณ15 มาแล้วว่ะ อะไรขนาดนั้นวะน่าเกินไปเพื่อนไหนต้องหกสปินอะแล้วคือสปินเกมนี้แม่งเยอะจัดนะถ้าแม่งฟรีเกมแม่งสปินสิบห้าอะไรเจ็ดขี้จัดมาครับผมจัดมาเหล็กห้าสปินสุดท้ายนะครับเมื่อนะเหล็กห้าสปินสุดท้ายเท่านั้นจัดมาครับผม ก้อนใหญ่ก้อนโตอีกสักดอกหนึ่งไป ก้อนใหญ่ก้อนโตอีกสักดอกหนึ่งไป คิวช่องสามมาไหมคิว คิว โอ้โหคิวไม่เข้า อีกสองสปินสุดท้ายเท่านั้นนะผมว่าไงดีสปินสุดท้าย เหลือสองสปินสุดท้ายเท่านั้น สปินสุดท้ายแล้วจังหวะนี้หมดแล้วหรือเปล่า หมดกอกแล้วหรอ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 แล้วดูวายดูวายมันเข้าอีกแล้วจังหวะนี้วายช่องสองกับวายช่องสี่ชิดเคียไหลๆไปนะขอไหลๆอย่างนั้นแหละเต็มกราฟอีกดอกหนึ่งจังหวะนี้แล้วชิดเคียไปยังไงกันต่อดีวายช่องสองมาต่อวายช่องสองมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วด้วยดิโอ้โหแต่กูผิดหวังตลอดนี้แหละชิดเขาเออกำลังมาดีโอ้โหเป็นสิบกำลังมาดีขนาดยัดต่อดีรออะไรอ่ะยัดต่อเลยครับผมมาขออีกสักตั้งหนึ่งเว้ยขออีกสักตั้งหนึ่งแม่งกำลังแตกดีขนาดนี้ใครจะไปพลาดได้เนาะเมื่อนะ าแบบว่าแจ่มเด็ดดวงเลยนะรอบนี้นะ เอาแบบโหดกว่าเมื่อกี้กลัวเริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะผมรู้สึกมันมีกลิ่นแปลกๆทำไมมันรู้สึกมันจะไม่เหมือนในรอบที่แล้ว รู้สึกมีกลิ่นแปลกๆ ตุ่ๆ เริ่มจะไหลลงรัวๆแล้วผม เริ่มจะไหลลงรัวๆแล้วอ่ะ เอ้ยมาวๆาวมาไง ขอหลายๆเพื่อนขอหลายๆขอแจมๆ เหลือหกสปินเท่านั้นแล้วนี่มันมาเริ่มไหลแล้วมันเริ่มไหลแล้วไปไงต่อดีไปได้ต่อไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่ขึ้นกราไปจังหวะนี้แล้วไปไงต่อวายช่องสี่มาอย่างนี้วายช่องสี่ไหลหรือเปล่ายังไงดีคิวโอ้โหแล้วคิวมันเข้าต่ออย่างจังหวะนี้นะวายช่องสองกับวายช่องสี่การันตีการแตกไปเลยหรือเปล่า ยังไงดีก็ไหลไปอีกดอกหนึ่งครับขึ้นกราไปอีกดอกหนึ่งนะเพื่อเจ็ดคิวอะไรขนาดนั้นนะอะไรมันจะขนาดนั้นเต็มกราไปอีกดอกหนึ่งจังหวะนี้สามร้อยกว่าบาทไปอีกดอกหนึ่งนะมันไปไงต่อดีหมดกองไปแล้วแต่ได้รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกดอกหนึ่งนะ ซูเปอร์เมกา1,514 บาทว่ะ คอมโบเดียวพันห้าเช็ดโกเอ้ยร้อยกำไรเน้นๆ กำไรเน้นๆบอกเลย เดี๋ยวห้าสปินเท่านั้นนะเมื่อนะห้าสปิน เท่านั้นห้าสปิน เท่านั้นสามสปิน สุดท้ายเมื่อ เอ้ยจะเป็นสุดท้ายแล้วนะ หมดกอกแล้วหรอไอยนี้ได้ไหมโอ้โห หมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด1,572 วันก็ถือว่ายังโคตรโหดโคตรมันอยู่ดีนะมันมาในผมขอร้องเบ็ดแบบบ้าๆสักนิดนึงแล้วกันนะผมไม่เคยเล่นเลยว่ะเบ็ดห้าสิบเนี่ยมาบ้าๆขำๆไปสักเซตหนึ่งแล้วมันแตกด้วยไงประเด็นแล้วมันแตกด้วยไงกาวสปินสุดท้ายยาว ๆไปเพื่อนยาวๆไปกาวสปินนะ แต่รู้สึกว่าจะมีกลิ่นตัวตูกินแปลกๆแล้ว ผมว่า ผมว่ามันเริ่มไม่กินแปลกๆขอยนิดนึงได้ไหมขอยจิตนึงมาขอยจิตนึงเดี๋ยวเพิ่งหยุดดีเออวายช่องสองเนี้ยสวยงามไปไงต่อดีไปสะสวยเนี้ยหลายๆอย่างเงี้ยอะไรที่กูต้องการสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขอยสองตัวได้ไหมขอยสองตัวได้ไหมสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วอ่ะโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรไปต่อ อีกสามสปินเท่านั้น 2สปินเท่านั้นนะไม่นะจะหมดก๊อกสำหรับว่า จะแตกหรือไม่แตกเบ็ดหนักขนาดนี้สปินสุดท้ายแล้ว ผมว่าไงหูยได้อยู่ยังได้อยู่นิดนึงนะยังได้อยู่นิดนึงก็ยังถือว่ายังได้แล้วมันไหลด้วยไงประเด็นแล้วคือมันไหลด้วยอะไรกันครับเนี่ย แล้วมันไหลด้วยเช็ดเคเอ้ย